ำหรับโครงสร้างองค์การการบินพลเรือนประเทศ ประกอบด้วย 1. สมัชชา ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุด ประกอบด้วยภาคีสมาชิกทุกประเทศ ปกติจะจัดประชุมขึ้นหนึ่งครั้งในทุกๆ3ปี และ 2. คณะมนตรี ซึ่งเป็นองค์กรบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 36 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมัชชาและมีวาระคาวระ3ปี โดยแบ่งออกเป็นประเทศต่างๆ แต่ละกลุ่มดังนี้ หนึ่งประเทศที่มีความสำคัญต่อกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศจำนวน 11 ประเทศ 2. ประเทศที่มีการสนับสนุนอย่างมากต่อกิจการเดินอากาศจำนวน 12 ประเทศ และ 3. ประเทศที่เป็นตัวแทนภูมิภาคต่างๆจำนวน 13 ประเทศ ในการบริหารจะมีประธานคณะมนตรี ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกคณะมนตรีทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร และมีเลขาธิการทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ